ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการแม่ขนุนวันแชทนางรอง ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตและขยายตัวมากขึ้น การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอีคอมเมิร์ซในโรงเรียนร่วมกับชุมชน จึงเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพด้านอีคอมเมิร์ซให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน หรือภายหลังจบการศึกษาครับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัดมหาชน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อยอดโครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรชสู่โครงการแม่ขนุนเพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม การซื้อขายสินค้าออนไลน์ภายในชุมชน ผ่านแอปพลิเคชันวันแชทโดยจะทำให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้านอีคอมเมิร์ซของเยาวชนในชนบทและช่วยเพิ่มช่องทางการค้าขายของคนในชุมชน โครงการแม่ขนุนเริ่มนำร่องที่อำเภอนางรองจังหวัดบุ บุรีรัมย์ซึ่งมีชุมชนที่เข้มแข็ง และมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ICT สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน